มันเป็นเรื่องของอของลุงข้างบ้านนะคะซึ่งรู้จักกัน ใช่ค่ะแล้วเรื่องที่สองก็คือเป็นเรื่องของน้องสาวข้างบ้าน คือบ้านสองคนนี้คือติดกับบ้านเอิร์ธเลยนะคะ คือบ้านเอิร์ธจะอยู่ตรงกลางเลยแล้วบ้านสองคนนี้ก็คือจะขั้นซ้ายขวาเอิร์ธเลยอะค่ะครับ ก็คือเป็นเป็นเรื่องเล่าจากคนข้างบ้านเลยว่างั้นเถอะใช่ ใช่ครับ งั้นได้ไปฟังจากคนใกล้ตัวมา เอางี้เรื่องแรกเรื่องช่วยด้วย เหตุการณ์เป็นยังไงที่เขาถ่ายทอดให้เราฟังคุณเอิร์ธเชิญเลยครับมาเอ่อครับก็อตอนแรกนะครับ คือก่อนก่อนก่อนวันก่อนเนี่ย คือเราก็เอิร์ธได้ไปฟังจากคนใกล้ตัวมา ก็คือลุงกับน้องสาวข้างบ้านนะครับใช่ ทีนี้ก็วันก่อนเนี่ยก็คือ ตอนกลางคืนคืนนั้นก็คือนั่งคุยกันตรงหน้าบ้านนั่นแหละค่ะ ก็เหมือนกับว่าเขาก็เป็นเหมือนเพื่อนบ้านของเราทั้งสองหลังเลย คือบ้านจะติดกันนะครับก็เขาก็มานั่งคุยกับเอิร์ธนะครับ คือเอิร์ธก็ได้ฟังเรื่องสองเรื่องนี้มาจากทั้งสองคนเลยนะครับก็ คือคืออ่าคือยังไงนะ คือประประมาณว่า เหมือนประมาณว่าเราก็ คุยกันตามปกติอะค่ะคืนนั้น แล้วคืนนั้น คือฝนมันตกด้วยนะคะแล้วฟิลมันได้ ทีนี้เอิร์ดก็เลยนึกถึงเรื่องเรื่องผีเอิร์ดก็เลยเอาเรื่องผีที่เอิร์ดเคยมาเล่าให้รายการพี่ฟังก่อนหน้านั้นนะคะ ครับ มาเล่าให้สองคนนี้ฟังทีนี้พอเอิร์ดเล่าให้ฟังเสร็จปุ๊บเนี่ยมันมีมันมีประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าเขาก็มีเรื่องที่แบบเป็นเรื่องผีเหมือนกันนะเอามาเล่าให้เราฟัง ที่แรกตอนแรกอะเอิร์ดคิดว่า เขาอะเออตอนแรกอะเอิร์ธอะจะให้เขามาเล่าในรายการทีวีใช่ไหมครับ แต่ด้วยความที่แบบว่าเขาเป็นคนเขาสองคนเนี้ย เป็นคนที่แบบ กลัวเล่าแล้วมันจะแบบไม่ไม่ไม่ฟังแล้วมันไม่สนุกอะคือคนเล่ามันจะเล่าไม่รู้เรื่องอะครับเอิร์ก็เลยเอาสองเรื่องเนี้ยมาถือโอกาสมาเล่าให้เลยโอเคได้เรื่องแรกจากคุณลุงเรื่องช่วยด้วยเหตุการณ์ที่คุณลุงถ่ายทอดกับคุณเอิร์ธเนี่ย มันเกี่ยวข้องกับอะไรอะก็คือมันมันเริ่มต้นจากที่ว่าเออเขาเล่าให้เอิร์ธฟังนะครับคร่าวๆเลยนะคะก็คือประมาณว่า คือลุงเขาเนี่ย เคยเป็นคนบ้านนอกคนหนึ่งในจังหวัดที่ที่หนึ่งนะครับเอิร์ธไม่ขอเอ่ยชื่อจังหวัดละกันเขาเป็นคนบ้านนอกนะครับก็เขาก็แต่งงานกับภรรยาของเขาซึ่งเป็นคุณป้าครับใช่ คืออารมณ์เหมือนคนอยู่บ้านนอกอะ่ะเขาจะไม่ค่อยมีตังใช่ไหมคะฐานะเขาจะแบบยากจนไม่ค่อยมีตังเท่าไหร่เขาก็อยู่อยู่ตอนแรกเขาก็อยู่กับกับพ่อกับแม่เขาเนี่ยแหละคุณลุงที่อยู่ข้างบ้านเออนะครับเขาก็อยู่กับพ่อกับแม่ ทีนี้พอหลังๆไปมาคือเขาก็แต่งงาน แต่งงานก็ได้ภรรยาก็คือคุณป้าเนี่ยเข้ามาอยู่ในบ้านด้วยนะครับก็ฐานะเขาก็ตอนแรกฐานะสองคนคือเขาจะยากจนหน่อยอะ่ะ เออไม่ค่อยมีตังค์นะคะทีนี้ก็พอทีนี้ก็พอเหมือนประมาณว่าเขาก็ปรึกษากับอ่าภรรยาของเขานะคะ ว่าเออ เนี่ย เดี๋ยวจะไปหางานทำที่กรุงเทพนะคะก็เลยก็เลยมาเจอกัน ประเด็นเรื่องของเรื่องก็คือ คุณลุงก็อยู่คุณลุงที่เอิร์ดไปฟังไปฟังเรื่องเล่าจากเขามาเขาอยู่ใกล้บ้านติดกับเอิร์ดเลยนะคะเขาก็ เขาก็เดินทางมา มาอยู่จากต่างจังหวัดเพื่อมาแบบประมาณว่ามาหางานในกรุงเทพนะคะคือเมื่อตอนที่เขาเข้ามาแรกๆ คือ เขาจะไม่ค่อยมีเงินมากเท่าไหร่เพราะว่าเขายังหางานทำไม่ได้เลยและอะไรคือเขาก็ไม่มีอะไรหมดเขาไม่มีอะไรเลยนะคะมาตัวเปล่าเลยว่างั้นเถอะ ใช่มาตัวเปล่าเลยมากับภรรยาของเขาซึ่งเป็นคนป้านั่นแหละ แต่ตอนนี้คือเขาอยู่ด้วยกัน อืก็ยังเจอหน้ากันอยู่ทุกวันนี้นะคะ แต่ก็คือแบบ กลายเป็นเพื่อนบ้านที่สนิทกันแล้วอะค่ะตอนแรกเขาก็เข้ามาเขาก็ไม่มีเงิน มีเงินไม่มากเลยนะคะก็เลยต้องเหมือนกับประมาณว่า ก่อนที่เขาจะมาอยู่ข้างบ้านเอิญเนี่ยเขาก็เลยแบบ มีเงินไม่มาก ก็เลยต้องมาหามองหาที่อยู่ที่แบบมีราคาถูกที่แบบสามารถสามารถพอจะจ่ายค่าเช่าห้องได้อะค่ะครับทีนี้คุณลุงอ่ะเขาก็เลยเดินมาเห็นห้องเช่า ห้องนึงอยู่แถวย่าน สุขาวิลห้านี่แหละครับ ใช่ มันก็อยู่ไม่ใกล้ มันก็อยู่ไม่ไกล มันก็อยู่ไม่ไกลจากที่ทำงานนะครับก็เลยเดินเข้า พอไปเจอที่พักเนี่ย ก็เลยเกิดความสนใจ ก็เลยหมายประมาณว่าเดินเข้าไปถามคนดูแลห้องเพื่อที่จะขอเช่าห้องอะครับแต่ทีนี้ประมาณว่า คนดูแลห้องอะก็เป็นคน คนที่แบบแก่ๆ รุ่นแบบสูงกว่าคุณลุงที่อยู่ข้างบ้านเอิร์ดอะเขาเป็นเจ้าของ อพาร์ตเมนต์ที่นี่ คือเขาเป็นคนดูแลอพาร์ตเมนต์ด้วยนะคะทีนี้พอพอเดินเข้าไปถาม เนี่ย ก็เลยแบบเหมือนทักทายเนาะก็เลยบอกว่าอ่าสวัสดีครับอะไรอย่างนี้เขาก็ยกมือไหว้คุณลุงที่เป็นคนดูแลห้องเช่าใช่ไหมครับทีนี้คุณลุงเขาก็มองคุณลุงที่เป็น คุณลุงที่เป็น เอ่อ ผู้ดูแลอพาร์ตเมนต์เนี่ยเขาก็เลยมองหน้าคุณลุงที่อยู่ข้างบ้านเอิร์ดนะคะเขาก็แบบ อ่าครับสวัสดีครับเหมือนทักทายว่าเออจะมีคนมาพักนะ อะไรประมาณนี้นะครับ ก็คือแบบคุณคุณลุงเนี่ยเขาเลยบอกว่า คือผมเนี่ย อยากจะอ่าอยากจะมาเช่าห้องนะครับ คือไม่ทราบว่ามีห้องว่าง ให้ผมเช่าหรือเปล่า แล้วคุณแล้วคนที่ดูแลเจ้าของพักเมนเขาบอกว่ามีห้องว่างอยู่อยู่ห้องนึงอยู่กันกี่คนล่ะเขาก็ถามแบบนี้นะครับเขาก็ถามคุณลุงที่เป็นคนข้างบ้านเนี่ย ด้วยความดีใจเพราะว่า ร้อยวันพันปีคือ อพาร์ตเมนต์เนี้ย ประมาณว่าไม่ค่อยมีคนมามาเช่าอยู่เลยนะครับคือมันเงียบไปหมดเลย แต่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ ก็คนเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์เนาะพอเห็นคุณลุงท่านเนี้ย มาขอพัก เขาเลยเกิดความดีใจแบบ แบบประมาณว่า เกิดความดีใจว่า เออ มีคนมาพักแล้วนะ อะไรประมาณเนี้ยครับใช่ ทีนี้ คุณลุงที่ข้างบ้านเอิญอ่ะ เขาก็เลย บอกไปว่าอ๋อพอดีมีสองคนครับ ผมกับภรรยานั่นแหละ จะมาพัก ส่วนภรรยาผมเนี่ยเดี๋ยวจะขึ้นมาอ่าก็คือมาด้วยกันแล้วนะครับใช่ มาด้วยกันแล้ว จะมาอยู่ด้วย คืออยู่กันสองคน เขาก็เลย ทีนี้เขาเลยถามกลับไปว่า เออแล้วค่าห้องเท่าไหร่ใช่ไหมครับ ก็ถามปกตินั่นแหละ พื่อที่จะแบบเขาจะได้คำนวณดูว่าเออผมเขาเนี่ยจะมีเงินพอจ่ายค่าห้องหรือเปล่าถ้าเกิดว่าแพงอะไรหรือยังไง ก็คือต้องเหมือนประมาณว่ามองหาที่ใหม่อ่ะถ้าสมมุติว่าไม่โอเคสำหรับที่ที่เขาจะพักอ่ะก็คือเขาจะเล็งหาที่ใหม่เลยนะครับครับ ก็ทีนี้พี่พี่วีรู้ไหมคะว่าเป็นเป็นใครก็อึ้งนะพอถามว่าค่าห้องเท่าไหร่เนี่ย คุณลุงคนนั้นเขาถามว่า ลุงคนนั้นเขาตอบมาว่า ค่าห้องอ่ะ อยู่ที่แปดร้อยมัดจำก่อนค่าห้องอ่ะ อยู่ที่แปดร้อยมัดจำล่วงหน้าเดือนหนึ่งเลย มันถูกไปไหมคือได้ยินดังนั้นอ่ะ คือ เป็นใครต่อใครก็อึ้งใช่ เดี๋ยวเดี๋ยวมันถูกมากเลยวีถามนเอยคุณเอิร์ธคุณเอิร์ธคุณเอิร์ธพอรู้ไหมว่าสภาพของห้องมัน เป็นห้องเช่าหรือมันเป็นห้องแบ่งเช่า ถ้ามันเป็นห้องแบ่งเช่าอ่ะที่วีเคยเห็นหรือเคยได้ยินอ่ะ คือห้องหนึ่งอ่ะ มันอย่างน้อยมันก็พันห้านะห้องแบ่งเช่าอ่ะ ที่มันเป็นไม้อัดขั้นห้องอ่ะ เออ ใช่อย่างมากคือสูงสุดก็คือพันขึ้นไป เออเออแต่ว่าแต่คือแบบร้อยน้อยมากอ่ะต่อเดือนด้วย ใช่ คือมันถูกมากเป็นใครก็อึ้งเหมือนกันน่ะ ถ้าเป็นเอิร์ธตอนนั้นนะถามว่าเอิร์ธจะอยู่ไหมคือเอิร์ธคือเอิร์ธเอกใจนะคือเอิร์ธ คือเออต้องรู้แน่ๆว่าเอ้ยห้องอ่ะมันถูกผิดปกตินะคือมันต้องมีอะไรที่แบบไม่ชอบมาพากลแน่ๆเลย ถ้าสมมติว่าเราเข้าไปพักคือเราคือคือเราก็ต้องเหมือนกับว่า คือรู้แล้วไงว่า ภายในห้องคือมันมันก็จะแบบ มันจะดูน่าอยู่ใช่ไหมครับ สำหรับคนที่แบบเคยเคยคิดที่จะไปอยู่ แต่พอมาเจอราคาแบบนี้บางคนเขาก็ เขาก็เกิดความสนใจเพราะว่ามันถูกเกินเหตุอะครับใช่ เป็นใครก็อึ้ง ผิดปกติ ใช่ไหมครับเป็นพี่วีพี่วีก็อึ้งถูกไหมครับ อึ้งแล้วครับเมื่อกี้เออ ใช่ ไม่เคยเจอเลยว่า เอ้ย มันถูกขนาดนี้เลยหรอ แล้วมันแบบนะใช่ ทีนี้ คุณลุงคนนี้เขาเลยไม่ไม่สนใจอะไรเขาก็สนใจนะว่าเออ ห้องนี้มันถูกมากเลยก็เขาก็มองหน้าคุณลุงที่เป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์น่ะ ก็คิดว่า เอ้ยทำไมมันถูกมาก แต่ก็ยังดีที่แบบได้ค่าเช่าที่ไม่แพงก็เลยตัดสินใจเช่าห้องนั้นเลยแล้วทีเนี้ย เออคุณลุงที่เป็นเจ้าของพักเมนต์อ่ะเขาก็เลยพาคุณลุงข้างบ้านเนี่ยเดินไปดูที่ห้องเลยนะคะ ก็คือเขาได้ฟังว่าห้องที่พักอ่ะจะอยู่ชั้นล่างสุดตรงหัวมุมตึกตรงหัวมุมติดกับป่าที่มีหญ้าต้นหญ้ารกๆอะค่ะแต่ก็คือแบบในใจก็ตอนนั้นก็คือเขาก็ไม่คิดนะ อะไรมากนะคะ เพราะว่าราคาห้องเท่านี้แถมยังได้ตรงหัวมุมที่มีแบบพื้นที่กว้างก็ถือว่าคุ้มแล้วก็เลยเข้าไปอยู่เลยนะคะ ทีนี้เขาเล่าเขาเล่าว่าก็ พอพอลักษณะห้องนะคะพี่วีพอเดินเข้าไปเนี่ย มันเป็นอะไรที่แบบว่ามันแบบมันมันแบบมีเฟอร์นิเจอร์ครบก็จริงนะพอเดินเข้าไปเนี่ย มันก็จะแบบห้องมันก็จะโล่งนะคะก็จะมีเตียง มีเตียง เตียงก็จะประมาณสักเตียงจะประมาณสักเอ่อหกฟุตนี่แหละ เห็นเขาเล่ามานะคะใช่ แล้วก็จะมีห้องน้ำ พอพอเดินตรงไปคือมันจะไม่มีทางเลี้ยวอะไรเลย มันจะเป็นเหมือนห้องพักธรรมดาเนี่ยแหละแต่ตัวคือมันเป็นเหมือนอพาร์ตเมนต์อ่ะแล้วก็มันจะมีห้องน้ำทางด้านขวามือนะคะ ห้องน้ำแล้วก็ ข้างๆห้องน้ำคือมันจะเป็นประตูพอเปิดประตูเข้าไปคือมันจะเป็นหลังบ้าน เป็นที่ตากผ้าเวลาเขาจะทำกับข้าวเขาทำตรงนั้นนะคะ ใช่ก็ ก็คือแบบ ประมาณว่าเขาก็เล่าให้ฟังว่าวันแรก อ่ะเขาก็เข้าไปห้องไปในห้องนะครับก็ไปอยู่ ก็เก็บทำความสะอาด โดยที่แบบคุณลุงที่เป็นเจ้าของพักเมนต์อ่ะเขามาช่วย แต่พอเก็บกวาดเสร็จแล้วอ่ะ เขาก็เหมือนประมาณว่าเก็บเสื้อผ้า เก็บเสื้อผ้าย้ายจากนั่นมาแล้วมาอยู่ที่นี่นะครับ ก็เลย ประมาณว่าเหมือนประมาณว่า พอเก็บเสื้อผ้ามาแล้วก็เหมือนประมาณว่า ก็เข้าไปในห้องน้ำ เพื่อที่จะแบบชำระความสกปรกแล้วก็ความเหนื่อยที่ต้องเผชิญมาทั้งวันใช่ไหมคะทีนี้เขาก็เล่าให้ฟังว่า พอเดิน พอเดินออกมาจากห้องน้ำอะครับก็ล้มตัวลงนอนเลย คือมันสนใจแล้วอะ่ะ ใช่ให้ไม่สนใจแล้ว แล้วระหว่างแล้วเขาก็เล่าฟังว่าระหว่างที่ครึ่งหลับ ครึ่งตื่นอ่ะเขารู้สึกว่ามันเหมือนมีใครบางคนน่ะกำลังเดินผ่านไปมาครับ แต่ก็แบบไม่สามารถต้านแรงอาการง่วงนอนของเขาได้อะครับใช่เหมือนมีคนเดินผ่านฟึบไปเลยอ่ะอืม ใช่ ก็คืออ่าพอ พอเห็นเหมือนมีคนเดินผ่านฟึบอะ ก่อนที่เขาจะงูก่อนที่เขาจะเผลอหลับไปอ่ะ เขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงเหมือนคนอ่ะ บอกว่าช่วยด้วย อืมเสียงมันลอยมาเลยนะครับ ครับลอยมาฟึบแล้วก็บอกว่าช่วยด้วยแบบนี้เป็นเสียงเหมือน เสียงเหมือนผู้หญิงนั่นแหละนะครับ ทีนี้เขาก็เผลอหลับไปตอนไหนไม่รู้ พอตื่นขึ้นมา ตอนประมาณสักตอนดึกอะตอนดึกดึกก็ตื่นมาอีกครั้งหนึ่งตอนดึก ตอนนั้นก็จำได้ว่าตอนนั้นคือประมาณช่วงประมาณตีสามอ่ะเขาก็ลุกจะมาเข้าห้องน้ำนี่แหละครับ ครับ คือภายในห้องคือมันก็มืดสนิทเลย อืก็เหมือนประมาณว่าเขาก็พยายามที่จะเหมือนเดินคำทางไปด้วยอ่ะแล้วแล้วเขาก็บอกว่าได้ยินเสียงเหมือนมีใครอ่ะ มาวิ่งเล่นอยู่ตรงหน้าห้อง อืคือมาเดินไปไม่ได้อยู่แล้วว่า เออดึกดึกป่านเนี้ยใครจะมาเล่นอยู่ตรงหน้าห้องใช่ไหมครับ ครับ ก็เขาก็เดินตรงไปที่ห้องน้ำ แล้วก็ทำธุระให้เสร็จแล้วก็จากนั้นก็เดินมาส่องดูที่หน้าต่างอะตรงประตูเพื่อดูว่า มันมีเด็กที่ไหนมาวิ่งเล่นตอนนี้หรือเปล่า คือมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะ เพราะว่าตอนตีสามมันเป็นเวลาของคนที่เขาหลับกันหมดแล้วอะแต่พอไปส่องดูคือไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะ หน้าห้องคือว่างเปล่ามาก แล้วมันเงียบมากนะคะก็คิดว่า คงจะหูฝาดก็หันหลังกลับ ไปเพื่อที่จะไปนอนต่อ แต่พี่วีรู้ไหมคะว่าขนาดที่กำลัง คุณลุงคนเนี้ย เขากำลังลงล้มตัวลงนอนนะคะ เขาบอกว่าเขาก็ได้ยินเสียงเหมือนเสียงนึงอะ่ะ มันเบามากเลย มันเหมือนเสียงกระซิบนี่แหละ บอกว่าช่วยด้วย ครับ กระซิบที่ข้างหูนะคะอ่า ก็แบบเขาก็ชะงักนะลุงลุงเขาก็ชะงักนะ แล้วก็เหมือนประมาณว่ารีบหันกลับไป แล้วไปแต่คือแบบ ก็ไม่ได้เจออะไรนะ ก็เลยล้มตัวลงนอนต่อเพื่อที่ต้องแบบจะต้องตื่นไปทำงานแต่เช้าอ่ะ ใช่ ทีนี้ อาทิตย์แรกอ่ะเขาบอกว่าอาทิตย์แรกผ่านไปคือเขาก็ได้ยินเสียงเหมือนคนร้องให้ช่วยด้วยใช่ไหมครับแล้วก็เหมือนเหมือนเสียงเหมือนมีเด็กอะมาวิ่ง ที่หน้าห้องทุกวัน ตอนแรกก็คิด ตอนแรกคือแบบความคิดมันก็เปลี่ยนไปนะเขาก็คิดว่าเอออาจจะเป็นเหมือนเด็กลูกเต้าเหล่าใครมาพักห้องอะไรที่ไหนหรือเปล่านะคะอาจจะมาวิ่งเล่น ผ่านมันก็เป็นเรื่องปกติสำหรับเขาเขาก็ไม่คิดอะไรนะคะจนกระทั่งเขาจนกระทั่งภรรยาซึ่งเป็นคุณป้าของของเขาอะ่ะ มาอยู่ด้วยเขาบอกว่าเออประมาณว่าคุณป้าที่ภรรยาที่เป็นคุณป้าท่านเนี้ยภรรยาภรรยาของเขาท่านเนี้ยที่เป็นคุณป้าเนี่ยเขาก็ทำงานเป็นแม่บ้านที่บริษัทแห่งหนึ่งใช่ไหมคะทีนี้เขาก็เล่าให้ฟังว่าวันหนึ่งเนี่ย ภรรยาของเขาก็เลิกงานเร็ว แล้วก็กลับมา เหมือนประมาณว่า ทำความสะอาดห้องอะ่ะ จากนั้นคือก็แบบไปเตรียมอาหารแบบจนจนเสร็จหมดทุกอย่างเรียบร้อยแล้วอะครับ แล้วก็คือแบบกำลังจะพอเตรียมอะไรเสร็จหมดแล้วเนี่ยกำลังจะเตรียมตัวไปอาบน้ำ แต่ในระหว่างที่คุณป้าเขากำลังอาบน้ำอยู่ เขาก็ได้ยินเสียงเหมือนประตูปิดอะประตูประตูในห้องอะ ดังปั้ง เขาก็นึกว่า หมายถึงว่าประตูที่อยู่ในห้องของคุณลุงเองเลยอะฮะ ใช่เป็นประตูประตูทางเข้าห้องอะครับ เพราะว่าคุณป้าเขากำลังอาบน้ำอยู่ เขาได้ยินเสียงเหมือนปิดประตูดังปั้ง เขาก็คิดว่าเป็นคุณลุงอ่ะเขากลับมาแล้วเลยไม่ได้สนใจอะไรใช่ไหมครับแต่พอออกมาจากห้องน้ำอ่ะก็มองรอบห้องก็ไม่เห็นใครเลย เอ้า แล้วประตูดังได้ไง ทั้งทั้งที่อยู่คนเดียว ทั้งทั้งที่แบบ พอออกไปจากห้องน้ำแล้วคือแบบ ไม่มีใครอยู่เลยอย่างเงี้ย ก็ไม่เห็นใครนะ จนกระทั่ง คุณลุงเนี่ยเขากลับมาบ้าน คุณป้าที่เป็นพยาของคุณลุงท่านเนี้ยเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่ารู้สึกเหมือนมีอะไรสักอย่างอยู่ในห้องอะใช่ไหมครับก็เลยแบบ คุณลุงเขาเลยปลอบใจว่า เออไม่มีอะไรนะคือแบบไม่ต้องกลัวอะไรอย่างนี้ เพราะว่าเห็นคุณป้าเขาเขาเขาคิดไปเองอะไรอย่างเงี้ยคิดเอง คิดเองเออเองไปเองอะไรประมาณนี้ครับ ก็เลยปลอบใจว่าอ๋อไม่มีอะไร จนกระทั่งพอปลอบใจกันไม่รู้ว่าปลอบใจกันยังไงนะคะ จนกระทั่งเหมือนประมาณว่าคุณป้าท่านนี้เขาก็หลับไปนะคะจากนั้นก็คือแบบคุณลุงอ่ะเขาก็กลับมาจากทำที่ทำงานนะคะเขาก็ล้มตัวลงนอนคืออาบน้ำเสร็จกินข้าวเสร็จก็แบบ ล้มตัวลงนอนตาม แล้วก็หลับ ไปด้วยความที่เขาเหนื่อยล้าจากการที่เขาไปทำงานมาครับใช่ ทีนี้เขาก็เลยเล่าอีกครั้งหนึ่งว่า เขาก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาตอนประมาณตีสามเหมือนเดิมนะครับ คือภายในห้องก็คือคือมืดสนิทมาก แล้วก็รู้สึกเหมือนปวดท้องคือแบบอยากเข้าห้องน้ำอ่ะเนาะพอเขาลุกขึ้นมาเขารู้สึกว่าเหมือน เหมือนมีอะไรบางอย่างอะทำให้เขาตกใจพอเอิร์ธฟังตอนนั้นคืออุ้ยขนลุก ขนลุกขนลุกพี่พีคือแบบเขาบอกว่าพอเขาพอเขาลุกขึ้นมาเนี่ยเขาตกใจมากเลยนะเขาเห็นเป็นเหมือน ผู้หญิงผมยาวผู้หญิงผมยาวมือข้างหนึ่งจุงเด็กอายุประมาณห้าขวบยืน ยืนอยู่ตรงยืนอยู่ตรงประตูหน้าห้องน้ำจ้องมาทาง จ้องมาทางที่ลุงอะครับ คือจ้องมาทางที่คุณลุงที่เขากำลัง คุณลุงข้างบ้านเอิดอะ คือยืนจ้องหน้ามาที่คุณลุงนะคะ แล้วก็บอกว่าช่วยด้วยช่วยฉัน แล้วก็ลูกด้วย คือหนาวเหลือเกิน คือพูดแบบนี้เลยนะคะ คือตอนนั้นคือวินาทีตอนนั้นคือ ผู้หญิงคนนั้นน่ะ คุณลุงเขาเล่าให้ฟังว่าเขาพูดด้วยเสียงแบบ้ะอื้นน่ะ แล้วคุณลุงเขาก็เลยนึกว่าเขาตาฝาดก็เลยเหมือนประมาณว่า ขยี้ตาแล้วก็มองลงไปอีกครั้งหนึ่งก็เหมือนกับว่า ผู้หญิงคนนั้นเขายังยืนอยู่ที่เดิมนะ แต่ครั้งเนี้ย ผู้หญิงคนนี้เขาชี้มือออกไปทางที่ป่าที่อยู่ด้านข้างอ่ะ ที่เอิร์ธบอกว่า มันเป็นเหมือนป่าลกๆอ่ะเพราะว่าเขาพักอยู่ตรงข้างล่างห้องสุดมุมที่มันเป็นป่ารกๆอะค่ะครับอือฮึก็เขาก็มองตามมือที่ผู้หญิงคนนั้นชี้ไป แต่พอมองหันกลับมองหันกลับมา ก็มองไม่เห็นผู้หญิงคนนั้น แล้วก็เด็กคนนั้นอีกแล้วนะคะทีนี้เขาก็เลยแบบเขาเลยแบบ พอเช้าวันรุ่งขึ้นน่ะ เขาเลยไม่นอนเลยพอเช้าวันรุ่งขึ้น คือเขาก็คุยกับภรรยาซึ่งเป็นคุณป้าว่า เรื่องที่เกิดขึ้นน่ะคือเขาก็เลยตัดสินใจนะทางคุณป้าคุณลุงเขาเลยตัดสินใจ เดินไปดูตรงจุดที่มีแบบประมาณว่าเหมือนประมาณว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะเขาชี้ระหว่างที่เดิน แล้วเขาชี้อะค่ะ แล้วระหว่างที่เดินไปนั้นน่ะ คือคุณลุงบอกว่าเขาได้กลิ่นเหมือนเหม็นเน่าลอยมา เลยหันไปถามอ่ะคุณป้าว่า เออ เธอได้กลิ่นอะไรไหม เขาถามคุณป้าแบบนี้นะคะ ก็ภรรยาที่เป็นคุณป้าของคุณลุงอ่ะ เขาก็มองหน้าคุณลุงนะคะ แล้วก็พยักหน้าเหมือนกับว่า เขาบอกว่าเขาได้กลิ่นนะคะ ก็ ทั้งสองคนก็คือเหมือนประมาณว่าเดินเดินตัดสินใจเดิน เดินลึกเข้าไปอีก เพราะว่า พอเดินลึกเข้าไป อ่ะ ไปเจอเหมือนเป็นคล้ายๆเหมือนหลุมอะไรสักอย่าง พอเดินเข้าไปลึก ๆ นี่ ประมาณว่าเหมือนเป็นเหมือนบ่อน้ำอะครับครับบ่อน้ำนะ พอมองลงไปปุ๊บ สะดุ้งเลย อ่ะ เพราะว่าในบ่อนั้นอ่ะในบ่อนั้นอ่ะ มันมีศพผู้หญิงแล้วก็เด็กอยู่ข้างในนะคะใช่เขาก็เลยแบบพอเห็นตอนนั้นคือเขารีบออกไปแล้วโทรศัพท์ แล้วก็แบบโทรศัพท์เรียกตำรวจเลยนะครับ จนจนตำรวจเนี่ยมาถึง แล้วก็ให้ปอเหมือนกับว่ารถกู้ภัยเนี่ยมาเก็บศพไป ใช่ แต่หมายความว่าเหตุการณ์ที่เกิดในห้องของคุณลุงกับคุณป้าเนี่ย ที่ไปเช่าด้วยราคา 800 บาทและจ่ายล่วงหน้าแค่เดือนเดียวเนี่ย ไม่ได้เกี่ยวกับผีอะไรเลยคือ ห้องมันถูกของมันนั่นแหละ แต่เพียงแต่ว่า มันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณลุงคุณป้าคือมีเด็กมาวิ่งเล่นแล้วก็มีผู้หญิงมายืนในวันที่คุณป้าอาเนี่ยนอนอยู่คนเดียวในห้องมันคือมันมีเหตุที่เกิดขึ้นคือมีผู้หญิงมาเสียชีวิตกับลูก บริเวณแถวนั้น เขาก็เลยเหมือนมาสื่อสาร ใช่ เหมือนประมาณว่าเขามาสื่อมาสื่อสารอีก อีกทีนึงว่าเขายังอยู่ตรงนี้นะแล้วพี่วีรู้ไหมคะว่า พอผ่านไปสองวันน่ะ ตอนดึกอะ่ะเขอ่าคุณลุงอะ่ะ เขากลับมาถึงบ้านนะ แล้วกำลังจะเข้านอน แล้วระหว่างที่ครึ่งหลับครึ่งตื่นอะ่ะ เขาก็เห็นผู้หญิงคนนั้นน่ะ จุงมือเด็กมาหาเขาอีกครั้งหนึ่งนะ แต่ครั้งเนี้ย เขามองหน้าแล้วก็ยิ้มให้ เออเขายิ้มให้ คือแบบฮะัเหมือนมาขอบคุณเงี้ยหรอ ใช่ เขายิ้มให้ เหมือนประมาณว่าก่อนที่เขาจะหลับอีกครั้ง อ่ะ แล้วพอผู้หญิงพอก่อนที่เขาจะหลับไปอีกครั้งอ่ะ ผู้หญิงคนนั้นนะเขาก็บอกกับคุณลุงว่าขอบคุณพูดแค่นี้ แล้วเหมือนประมาณว่า พอขอบคุณน่ะ คือเสียงของผู้หญิงคนนั้นน่ะเขาก็มากระซิบที่ข้างหูของคุณลุงคนนั้นนะคะแล้วจากนั้นคือเขาก็ไม่รู้สึกตัวอีกเลยจนกระทั่งเช้าอะค่ะใช่ทีนี้พอหลายวันต่อมา มันก็มีข่าวมาว่าตำรวจอะ จับฆาตกรฆ่าสองศพแม่ ลูกหมกบ่อน้ำได้ซึ่งนั่นก็คือสามีของผู้หญิงสามีของผู้หญิงคนนั้นอะที่เคยอาศัยอยู่ที่ห้องเช่าแห่งนี้เองอะครับอืมอืมอืมก็คือเป็นเหตุฆาตกรรมใช่เป็นเหตุฆาตกรรมของครอบครัวครอบครัวหนึ่งนั่นแหละว่างั้นเถอะแล้วก็ผู้ชายหนีไป สุดท้ายตำรวจก็ตามสืบคดีจนกลับมาได้ว่า เป็นสามีที่ฆาตกรรมภรรยากับลูกแล้วก็หนีไป ใช่ ใช่แล้วทีนี้ประมาณว่า ประมาณว่า ประมาณว่าเหมือนประมาณว่าอสามีของผู้หญิงคนนั้นเขาก็เคยอยู่ที่ห้องเช่าที่ที่คุณลุงกับคุณป้าเขาอยู่นะครับ ห้องนี้เลยอ๋อมาเป็นห้องเดิมที่ที่มันเคยมี มันก็คือห้องที่เขาเคยใช้ชีวิตอยู่นั่นแหละมันถึงเกี่ยวโยงในการที่เขากลับมาสื่อสารกับคุณลุง ใช่โอเค ผมเริ่มปฏิบัติต่อได้แล้ว ว่ามันมันเกิด ตุการณ์ยังไงทำไมมันถึงเชื่อมโยงกลับมาหาคุณลุงกับคุณป้าได้อันนี้ก็คือเหตุการณ์ที่คุณลุงเล่าเกี่ยวกับห้องพักที่ตัวเองได้ได้มาพักในตอนช่วงที่ย้ายเข้ามาอยู่กรุงเทพถูกไหมฮะใช่ครับ อันนี้ก็คือเรื่องแรกเลยที่เราไปฟังมาโอเค คุณเอิร์ธแล้ววันถามจริงๆวันนี้คุณเอิร์ธดูประหม่าประหม่าตื่นเต้นอะไรไหมฮะวันนี้ก็ถามว่าตื่นเต้นไหมคือ ก็ไม่ก็ครึ่งครึ่งกลางๆนะคะ ครับก็รู้สึกตื่นเต้น แต่ก็พยายามที่จะแบบข่มตัวเองไว้ ไม่ให้ตัวเองตื่นเต้นนะคะใช่ ไม่เป็นไรเพราะว่าผมผมฟังเสียงคุณเอิร์กวันนี้ แล้วรู้สึกเหมือนถ่ายทอดเรื่อง แล้วมีความตื่นเต้นอยู่ในในตัวเองอะไรเงี้ยอ่าก็ไม่เป็นไร จริงงจริงมันเกิดขึ้นได้มันเกิดขึ้นได้ครับ เพราะว่าโตยเองขนาดจัดรายการทุกวันวียังเป็นเลย จัดรายการทุกครั้งทุก ๆวันศุกร์ วีมาเริ่มสตาร์ทรายการทุกครั้งทุกพูดถูกถูกผิดผิดนู่นนี่นั่นเป็นธรรมดาของการคุยกันออนไลน์ อยากให้แบบคุณเอิร์ธชิลขึ้นวันนี้คุยโทรคุยกันเลยอืมเพราะไงนะครับก็คือแบบเคยมีคนนะคะบอกกับเอิร์ธว่า ถ้าเออเวลาไปเล่าเรื่องผีก็คือ พยายามอยากจะตื่นเต้นก็คือ พยายามที่จะประมาณว่า กั้นหายใจลึกๆก็เปรียบเสมือนให้เหมือนกับว่าเราอยู่กับ คนในสายแค่สองคน คือเหมือนกับว่าให้เราเปรียบเสมือนกับว่า เราอยู่กับเขาแค่สองคนภายในไลฟ์สดอะครับใช่ พยายามที่จะพี่ชายโทรคุยกับ เพื่อนพอแค่นั้นพอแล้ว ได้ใช่ค่ะเรามาลองเล่ากันแบบรีแลกซ์มากขึ้นกับวีแล้วกัน คุณเอิร์ธเห็นเรื่องที่สองบอกว่าฟังมาจากเด็กข้างบ้านผู้หญิงเหรอ น้องผู้หญิงข้างบ้านถูกไหม ใช่ครับ เรื่องขอข้าวหนูกินหน่อยเนี่ยโอ้ชื่อเรื่องมันมันมันมันมันทำให้ผม มันทำให้ผมคิดถึงเด็กผู้หญิงคนหนึ่งในรายการ แล้วหน้าน้องน่ารักมากผมเคยเอาคอนเทนต์นี้มาเล่นในติ๊กต็อกด้วย เออโอเคมาเรามาลองเข้าเรื่องนี้กันดีกว่าว่า ขอข้าวหนูกินหน่อยเรื่องราวเป็นยังไงน้องเขาเล่าให้ฟังยังไงครับคุณเอิร์ธ ครับก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะ เป็นเรื่องที่เอิร์ธเนี่ย ไปฟังอีกท่านหนึ่งมานะครับก็เป็นบุคคลที่อยู่ข้างบ้านเอิร์ธอีกหลังหนึ่งติดกันเลยนะครับ ก็คือน้องสาว เอ่อน้องสาวคนนี้เขาก็เล่าให้ฟังเขาบอกว่าอ๋อพอพอคุณลุงคนนี้เขาเล่ามานะครับน้องคนนี้เขาก็เหมือนประมาณว่า เจอเหตุการณ์แบบนี้มาเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าเออเนี่ยพอดีหนูมีเหตุการณ์แบบเนี้ยหนูอยากจะถ่ายทอดให้ฟังเลยอะไรประมาณเนี้ยครับใช่ แล้วก็เลยไปฟังมาก็คือประมาณว่าน้องคนเนี้ย คือเอิร์ธก็เหมือนประมาณว่า ก็เหมือนกับว่าเจอหน้ากันบ่อยๆนะครับ ก็นางก็เหมือนประมาณว่าเรียนเรียนจบอยู่ที่โรงเรียนแล้ว เพราะว่าตอนนี้นางก็เหมือนกับว่าเรียนอยู่ขึ้นอ่าชั้นเขาเรียกว่าเรียนอยู่มหาลัยนะครับ เขาก็เลยเอาเรื่องที่เก่าๆสมัยเรียนมาให้เอิร์ดฟัง ก็คือ เขาจาได้ว่าเขาเคยมีเพื่อนที่ชื่อว่าแอนคนนึงคือเพื่อนคนที่คือแอน เนี่ย เพื่อนเขาเนี่ย คือเขาสนิทกันมากเลยนะคะเขาจะมีเพื่อนรักอยู่แค่คนเดียวนะคะ คือสองคนนี้จะสนิทด้วยกันมากเลย แล้วก็จะเรียนด้วยกันที่โรงเรียนแห่งนี้นะคะจะเรียนด้วยกันที่โรงเรียนแห่งหนึ่งนะคะก็คือแบบ ต่อก็คือแบบเขากับแอน เนี่ย คือเป็นคนที่ชอบอะไรเหมือนเหมือนกัน คือ ไม่ว่าจะกินเรื่องกินเรื่องเที่ยวหรือแม้แต่เรื่องแบบ สิ่งลี้ลับ เอาง่ายคือเป็นเรื่องผีผีอะครับเวลาอยู่ที่โรงเรียนคือเขาก็จะมักจับกลุ่มเล่าเรื่องผี หรือว่าสถานที่ที่น่ากลัวว่า มีใครเคยเจออะไรกันมาบ้างเขาก็จะเอามาแชร์กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่ ก็ประมาณว่าเขาก็บอกกับ มีอยู่วันหนึ่งเขาก็บอกกับคนที่ชื่อแอนว่า เอ้ย แอนเนี่ย พอดีเรามีเขาเราได้ยินเรื่องสยองขวัญมานะ แล้วอแอนก็เลยถามกลับไปว่าเออเรื่องอะไร เรื่องอะไรหรอ คือ ก็ถามนะ ถาม ก็ถามด้วยความสนใจนะ แล้วก็รีบรีบรีบรีบเร่งให้แบบ เพื่อนรีบเล่านะคะ ก็คือแบบประมาณว่า เออ ประมาณว่ายังไงอ่ะ คือแบบเขาก็บอกว่า คือเขาก็ได้ยินมาว่าที่ห้องวิทยาศาสตร์ อ่ะของของเขาอ่ะพอตกดึกอ่ะจะมีคนได้ยินเสียงอะไรด้วยละประมาณเนี้ยครับใช่บอกว่า ได้ยินอะไรคือแบบรีบเล่ามาเร็วๆเถอะคือแบบอยากฟังแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็น้องสาวเขาก็เริ่มเขาก็เริ่มเหมือนกับว่าเร่งเขาประมาณว่า เออเร่งให้เพื่อนรีบเล่านะครับประมาณว่าคือแบบ เขาบอกเออไม่เอาไม่เล่าดีกว่า คือ ถ้าเกิดว่าแกอยากรู้คืนนี้มาพิสูจน์กันไหมอะไรอย่างนี้ คือแบบอยากจะคือแบบอยากจะทดลองอะค่ะใช่บอกโอเค คืออย่าคิดนะ ว่าจะกลัว เพราะว่าคือแบบไม่ได้กลัวแบบเหมือนลูกหมานะนะคะคือแบบเขาไม่ได้กลัวเหมือนลูกหมานะคือเขากำลังท้ากันว่าใคร ใครจะแบบที่ขาดอะไรอย่างเงี้ยใช่เขาก็คุยกันนะครับ ทีนี้เออน้องสาวข้างบ้านเขาเลยท้า ก็เขาเลยท้าแล้วเขาบอกว่า เออเจอกันที่แบบหน้าโรงเรียนตอนเที่ยงตอนประมาณเที่ยงคืนนะเขาพูดแบบนี้นะท้าทาย ทีนี้เออเลยฟังเออเออเลยถามกลับไปว่า ถามกลับไปโอ้นัดกันดึกขนาดนั้นเลยเหรอ มันก็บอกว่า อ๋อ ใช่พี่เพราะว่าตอนนั้นคือหนูก็ไปกับเพื่อนนะ แล้วคือแบบก็อยากจะทดลองว่ามันมันมันมีอะไรอยู่ในห้องวิทยาศาสตร์ คือ เพราะว่าเขาได้ยินเสียงเหมือนมีคน คนได้ยินเสียงอะ อะไรสักอย่างหนึ่งใช่ ก็พอหลังจากนั้นคือนางก็เล่านะครับ นางก็เล่าต่อว่าคือพอหลังจากนั้นอ่ะ คือทุกอย่างก็เข้าเหมือนประมาณว่า ปกติอ่ะจนกระทั่งตกเย็น คือก่อนแยกย้ายกันกลับบ้าน ทั้งสองคนก็คือย้ำเหมือนประมาณว่า ให้มาเจอกันคืนนี้นะอะไรประมาณนี้คือเหมือนกับว่าเตรียมตัวกันนะครับ ใช่ ทีนี้ พอเวลาผ่านไปประมาณ สักเที่ยงคืนนะครับ ที่ยงคืนตรงๆเป๊ะเลยครับ ก็เลยมาเจอกันที่ตรงหน้าประตูโรงเรียน แล้วก็พากันแอบมาเดินที่ข้างกำแพงนะคะ แล้วก็เหมือนประมาณว่า เอาไฟฉายให้กับเพื่อนอีกคนนึงนะคะ แล้วก็เหมือนประมาณว่า นางก็ปีนกำแพงไปเลยนะคะนางบอกหนีเข้าไปโรงเรียนเลยทีนี้ประมาณว่า ประมาณว่า เออก็คุยกันนะคะ นางก็บอกว่า คือเพื่อนนางก็บอกว่า โห คือจะปีนกำแพงแบบนี้เหรอ คือเพิ่งรู้นะว่าโรงเรียนตอนกลางคืนน่ะ มันวังเวงมากเลยอะไรประมาณนี้ นะครับ แล้วน้องน้องน้องข้างบ้านเขาบอกว่า เออ เออว่ะคือน่ากลัวมากเลย แต่ว่าอย่าบอกนะ ว่าแกกลัว นะครับ ก็เหมือนกับว่าเหมือนท่าทีว่า เพื่อนอีกคนนึง คนที่ชื่อแอนอ่ะ จะกลัว นะครับ น้องสาวข้างบ้านก็เลยพูดไป ทีนี้เอ่อ ประมาณว่าพอพูดไปแล้วก็เหมือนกับว่าหัวเราะแล้วก็ทำเหมือนกับว่าท่าทางของเพื่อนนะครับ ก่อนจะพาขึ้นไปเขาเรียกว่าเหมือนเป็นบันได เพื่อที่จะไปที่ห้องวิทยาศาสตร์นะครับ ซึ่งมีคนเคยได้ยินเหมือนเสียงแปลกๆเลยคือนางก็เล่าแบบนี้นะครับ พอทีนี้นางก็เล่าให้ฟังว่าพอมาถึงตรงหน้าห้องวิทยาศาสตร์อะครับ อืมก็เลยต้องแบบ คือเหมือนกับว่าพังอะมันได้กลิ่นบางอย่างที่มันลอยเข้ามาแตะจมูกอะค่ะใช่ อืม แล้วก็เหมือนประมาณว่าก็คุยกันนะ ว่า เออ น้อง เอ่อ น้องน้องสาวข้างบ้านก็เลยบอกว่า เอ้ย แกได้กลิ่นอะไรปะวะอะไรอย่างนี้ก็เลยหันไปถามเพื่อนแล้วก็โดนแบบ ประมาณว่า คนที่ชื่อแอนก็ตบหัวอีกครั้งหนึ่งบอกว่าเอออีบ้าอะไรคือ ใครเขาจะใครเขาจะให้ทัก เพราะว่า ถ้าแบบว่าได้กลิ่นอะไร คือเขาไม่ทักใช่ไหมคะครับ ก็คือแบบให้เงียบไปเลยอะไรอย่างเงี้ย คืออย่าพูดอะไรอย่างเงี้ย ก็ ก็เหมือนกับว่าได้กลิ่นกันเหมือนกันนะคะ พอเดินมา พอเดินมาถึงเสร็จสักพักหนึ่งสักพักหนึ่งก็ เหมือนเอ่อประมาณว่า ประมาณว่า เอ่อ ก็รวบรวมความกล้าเนาะ เปิดประตูเข้าไปข้างใน ข้างในในห้อง คือมันมืดสนิทมาก แล้วไฟฉายเนี่ย ก็ส่องไปทั่วห้องนะคะ คือประมาณว่าแสงไฟเนี่ย คือน้องสาวเล่าว่า คือพอส่องไปเนี่ย ประมาณว่าแสงไฟจากไฟฉายอ่ะ มันไปกระทบอยู่ที่โหลแก้วที่วางเรียงไว้ตรงมุมห้องอะครับแล้วก็เดินเข้าไปที่โหลแก้วนั้น เพื่อดูว่ามันคือโหลอะไรครับ ทีนี้เอิร์ดก็ถามกลับไปนะเอ้ยแล้วตอนไปส่อง อ่ะ พอเดินเข้าไปดูใกล้ๆอ่ะมันคือโหลอะไร มันบอกว่ามันมันบอกว่ามันพังอ่ะเลยนะเพราะว่า พอมันเดินไปดูใกล้ๆเนี่ยมันบอกว่ามันเป็นโหลที่ดองศพอ่ะ ใช่ ศพอะไร มันเป็นโหลดองศพขนลุก มันเป็นโหลดองศพอะคือโหลเนี้ยคือมันเอาไว้ดองโกบ ดองพวกแบบคนที่ปอดคนที่คนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะ ดองปอดคนที่สูบบุหรี่อะครับ ใช่ น้องเอิร์ธเขาน้องข้าจงมานมันก็พูดนมามันคือมันคือห้องวิทยาศาสตร์ที่มีการดองเอ่ออวัยวะหรือสัตว์ต่างๆ เพื่อที่จะให้นักเรียนได้เรียนว่า สภาพปอดเนี่ย เวลา สมมติอย่างเช่นเอาเอาปอดเนี่ยมามามาดองไว้ แล้วก็ผ่าให้ดูว่า ถ้าเกิดว่าปอดที่มันเป็นปกติจะเป็นแบบนี้ปอดที่สูบบุหรี่จะเป็นแบบนี้อ่าเพื่อการเรียนรู้ อ่าครับ นึกออกแล้วใช่ก็พังอะเลยเป็นเป็นโหลดองศพเลยนะคะก็จะโหลจะแบบดองพวกอวัยวะแบบอวัยวะ อวัยวะแบบของสัตว์ต่างๆด้วยนะครับ แล้วก็มีอวัยวะของคนด้วยนะครับทีนี้เออเออ เพื่อนเอ่อ แอนเนี่ย เพื่อนของน้องสาวข้างบ้านเนี่ย ก็เลยชี้ไปที่หลดองต่างๆนะครับก็เหมือนกับว่าบอกให้แบบ ดูว่าข้างในอ่ะมันมีอะไรอยู่ ทีนี้แบบประมาณว่าเอ่อประมาณว่าประมาณว่าเหมือนประมาณว่า แอนมันก็เลยแบบประมาณว่าอันสุดท้ายอะคือ มันเป็นโหลดองศพเด็กทารกนะคะก็พูดจบนะ พอพูดจบ เหมือนประมาณว่า มันจะมีเหมือนลมเย็นๆนะพัดมาเบาๆแล้วก็พาเอากลิ่นเหม็นเน่าที่แบบ ได้กลิ่นก่อนหน้านี้เข้ามาด้วยคือมันเหม็นมากครับ ก็คุยกันนะ บอกว่า เอ้ย เหม็นอะไรเหม็นอะไรคือเหม็นมากเลย คืออะไรมันเน่าีนนี้คิดว่าอะไรมันตายหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับ ก็ก็คิดแบบนี้กันทีนี้ ประมาณว่าเหมือน เหมือนน้องสาวข้างบ้าน ที่ที่อยู่ติดกับบ้านเอิร์ธอะมันก็เผลอพูดออกไปใช่ไหมครับ ก็ทำให้เหมือนประมาณว่าเอ่อคนที่ชื่อแอน เนี่ยหันมามองที่นาง แล้ว แล้วอยู่ดี ๆ คือเหมือนได้ยินเสียงเหมือนบางอย่างมากระซิบที่ข้างหูว่า หนูหิวขอกินหน่อย พูดแบบนี้แล้วน้องแล้วน้องเอิร์ธอ่ะเขาทำเสียงให้ฟังนะมันไม่เหมือนเสียงที่เอิร์ธ พูดตอนนี้นะคือพอเอิร์ธได้ฟังแล้วมันแบบมันขนลุกมากเลยเพราะตอนนั้นที่เอิร์ธตอนนั้นที่ฟังเล่าอ่ะฟังเรื่องเล่าจากน้องคนเนี้ย ครับ จังหวะนั้นอ่ะ ลมอ่ะมันพัดมาพอดีเลยพี่บีคือมันมันฟิลมันได้อ่ะเข้าใจเข้าใจว่าจังหวะที่เขากำลังทำเสียงแล้วให้เราฟังว่าเสียงนั้นมันพูดว่ายังไง ลักษณะการใช้เสียงยังไง แล้วมันมีจังหวะแบบลมพัดมาพอคือมันโบโบะบะ ไงจังหวะมันโปเชะพอดีอ่ะ ใช่แล้ววันนั้นฝนมันตกด้วย อ่ะ แล้วเรามาคุยเรื่องผีกันอ่ะครับอ๋อทีนี้ประมาณว่าน้องเอิญมันก็ทำสิ่งนะว่าหนูหิวขอกิน หน่อย อะไรอย่างนี้พูดแบบเสียงนุ่มนวลอะไรอย่างนี้เออก็ขนลุกใช่ไหมครับทีนี้สักทีนี้ เอ่อเท่านั้นเท่านั้นแหละคือแบบกรี๊ดเลยแล้วก็ทั้งสองคนแบบกรี๊ดแล้วก็ออกออกจากห้องนั้นทันทีเลย คือต่างคนต่างเหงื่อแตกภาคเลยอะค่ะ แล้วก็แยกย้ายกันมากับ กลับมาที่บ้านคือแบบโดยที่ไม่ได้คิดอะไรเลยอะครับ ทีนี้ระหว่างที่ทางที่จะกลับบ้านอะในใจอะเออน้องน้องสาวเอิร์ธที่อยู่ข้างบ้านนะครับเขาก็พะวงเหมือนประมาณว่าคิดถึงสิ่งที่ได้ยินว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องที่ เออเขากับเพื่อนเนี่ย คิดกันไปเองหรือเปล่าแต่พอกลับมาถึงบ้านนะคะ พี่วีก็เลยเหมือนประมาณว่าสลัดความคิดเหล่านั้นทิ้งไป แล้วก็หยิบ เสื้อผ้าจะเข้าห้องน้ำ คืออาบน้ำนะอาบน้ำแล้วก็เหมือนประมาณว่าจะรีบเข้านอนทันทีอ่ะพอหลับไปได้สักสักพักหนึ่งเขาบอกว่าเขารู้สึกตัวเหมือนตื่นขึ้นมากลางดึกอ่ะ ครับ แล้วสายตาเขาอ่ะ ก็ไปสะดุดอยู่ที่ปลายเตียงนะคะ ไปสะดุดอยู่ที่ปลายเตียงเขาบอกว่าเขาเห็นเงาดำๆมานั่งอยู่เขาก็ผวาดนะ หว่าเฮือกกับสิ่งที่เห็นนะพยายามที่จะเอามือขึ้นมาปิดตา แล้วก็ประมาณว่าท่องบทสวดมนต์ที่คิดได้ในตอนนั้นอะทีนี้ประมาณว่านางก็เหมือนกับว่าลดผ้าห่มลง แล้วก็มองไปที่จุดเดิมแต่คือไม่เห็นเงาเงาดำนั้นอีกแล้ว ก็เลยแบบเออโล่งใจในใจคิดว่าตัวเองคงจะแบบตาฝาดแน่ๆก็เลยพลิกตัวเพื่อที่จะนอนต่อนะคะครับ แต่คือแบบก็เล่าให้ฟังอีกนะว่า พี่รู้ไหมว่า ระหว่างที่ครึ่งหลับครึ่งตื่นอะอยู่ในนั้นน่ะ ก็รู้สึกว่าที่นอนข้างๆอ่ะมันยุบตัวลงอุ้ยคนลุก มันยุบตัวลงนะ แล้วก็มีเสียงเหมือนกระซิบเบาๆที่ข้างหูว่า พี่พี่หนูหิวขอข้าวกินหน่อยุูยแบบนี้นะคะครับ เสียงนุ่มนวลมากเลย ตอนที่ไปฟังน้องเอิร์ธพูดแบบนี้นะครับ ก็คือแบบจนกระทั่งเช้าคือแบบ นางก็ตื่นขึ้นมาด้วยความที่แบบอ่อนเพลียนะครับ ก็ลุกขึ้นมาอาบน้ำ คือเปลี่ยนเสื้อผ้าไปโรงเรียนตามปกติ แต่พอเมื่อมาถึงห้องก็เห็นเพื่อนเนี่ย แก๊งก็เห็นเพื่อนเอ่อแอน แอนนะครับ คือหน้าตาดูเหมือนคนอดหลับอดนอนอ่ะ แล้วใต้ตาคือค้ำมองมาที่น้องสาวข้างบ้านอ่ะก็เลยเดินเข้าไป แล้วก็นั่งลง แล้วก็เลยถามว่า อ้าว เป็น เป็น อ้าว เป็นอะไร เป็นไง เป็นไงล่ะ ไอแอน คือหน้าตาเหมือนคน ไม่ได้นอนเลย คือขอบตาดำมากเลย คงโดนเหมือน เหมือนกัน เหมือนกันใช่ไหมล่ะ ทีนี้ เอ่อ นางก็มองหน้าเพื่อนนะคะอืม นางก็มองหน้าเพื่อน ก็ เอ่อ นางแอนเอ่อ คนชื่อแอนก็บอกว่า ก็ว่าโดนเหมือนกัน คือ ก็พยักหน้านะ แล้วต่างต่าง ต่างคนต่างก็เล่าให้ฟังว่าเจออะไรแบบนี้แบบนี้มานะคะเจออะไร บ้าง พอเมื่อเพิ่งเมื่อได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดเนี่ย ก็ลงความเห็นไปในทางเดียวกันว่า จะต้องเป็นเสียงที่ได้ยินในห้องวิทยาศาสตร์แน่ๆเลย คือทั้งสองคนนี้อ่ะ ทั้งน้องทั้งคนชื่อแอน เนี่ย คือตัวสั่นมากคือขนลุกไปตามกันเลย ครับ แล้ว ทั้งสองคนก็เลยตัดสินใจที่จะนำเรื่องนี้ไปเล่าให้ผู้ปกครองฟังนะคะ เพื่อที่จะได้ไปเหมือนประมาณว่าทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ใช่นี่ก็คือทั้งหมดมีเท่านี้แหละครับที่น้องเล่าให้ฟัง ก็เอ่อ ยังยังไม่จบครับ พี่วี ก็ประมาณว่า หลังจากผ่านไปสามวันนะครับเพื่อสามวันนะครับ ก็คือแบบ เอ่อ คนที่ชื่อแอนเนาะก็เลยเหมือนประมาณว่ากลับไปเป็นปกติแล้วคือแบบ ไม่ไม่คือแบบไม่ไม่รู้สึกอะไรแล้วอะครับ คือยกเว้นที่ตัวที่น้องสาวของของข้างบ้านคือคนเดียวที่แบบนับวันคือมันก็ยิ่งผอมนะ คือหน้าแบบสู้มากสู้ผอมมาก แต่ตอนนี้คือ นางก็เหมือนกับว่าปกติดีแล้วนะคะครับ ก็คือแบบดวงตาคือเหม่อลอย ดวงตาหนูเหม่อลอยมากเลยนะพี่ แล้วเพื่อนๆเขาก็ถามแบบ ไม่ค่อยได้คำตอบอะไรนอกจากที่แบบขอข้าวกินหน่อยหนูหิวอะไรอย่างนี้ก็พูดไป แล้วเพื่อนๆต่างก็มองหน้า แล้วก็นำเรื่องเนี้ยไปปรึกษาพ่อกับแม่ของเออน้องคนเนี้ย ครับ แล้ววันนั้นก็คือพ่อและแม่ก็คือพาไปวัด ให้พาท่านช่วย พาท่านเขาก็นั่งสมาธินะแล้วก็พูดขึ้นว่าวิญญาณเด็กที่ยังวนเวียนอ่ะแล้วคอย สิงสู่อยู่นั้นน่ะตัวตัวเขาเองนั้นเป็นเด็กที่ตายอยู่ในท้อง แล้วเขาก็เหงามากอู้อย่างนี้นะแล้วทีนี้ก็แบบไม่มีใครทำบุญไปให้ เหมือนประมาณว่าทำให้เขาหิวอยู่ตลอดเวลาครับ นะครับแล้วทางแก้ที่ดีควรนำเด็กที่อยู่ในโหลดองนั้นอะมาทำี่ดีสวด แล้วก็ต้องหมั่นทำบุญไปให้เขา แล้วเขาจะไม่มารบกวนเราอีกเลยนะครับ แล้วหลังจากนั้นก็คือทางบ้านของน้องคนเนี้ย ก็ติดต่อกับ ทางโรงเรียนเพื่อขอนำเด็กที่อยู่ในโหลเนี่ยมาทำพิธีสวดแล้วก็ทำบุญไปให้จนถึงทุกวันนี้ครับใช่ ก็ประมาณนี้ครับ นั่นหมายความว่าตามเรื่องเล่าที่น้องถ่ายทอดให้คุณเอิร์ธฟังเนี่ยอออเขาเรียกไงร่างของน้องที่ถูกดองอยู่ในโหลในห้องวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ถูกเอาไปทำพิธีเรียบร้อยแล้ว แล้วก็ถูกเขาเรียกไงชาปนกิจเรียบร้อยแล้วถูกไหม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 story.